ในบทเรียนที่ผ่านมาครับทุกท่านได้รู้จักบ้านของพวกเราแล้วคือ บ้านที่มีชื่อว่าประชาคมอาเซียน แนวคิด มุมมองที่หลากหลายผ่านประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆของเจ้าของบ้าน หรือของสมาชิกประชาคมอาเซียนตัวจริงเสียงจริงครับ เพราะเขาคือเจ้าของบ้าน เจ้าของพื้นที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงจากการพัฒนาต่างๆ ของประชาคม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ จนถึงระดับภูมิภาคที่เป็นบ้านหลังใหญ่ของพวกเราทุกคนร่วมกันเองครับ อีกทั้งพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของภาษา ทั้งที่เป็นภาษาของพวกเราเอง หรือที่เรียกว่าภาษาอาเซียน และภาษาหลักของประชาคมอาเซียน นั่นก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับ ในบทที่ 4 นี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องสื่อประเทศต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละประเทศ และระหว่างประเทศร่วมกัน บทที่4นี้ก็จะเหมือนกับบทอื่นๆ ที่ผ่านมานะครับ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสื่อในประชาคมเดียวกัน และสื่อจากทั่วโลกก็ตาม จากนั้นเราจะพบผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อกับอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อ หรือการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาในประชาคมอาเซียน ขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดรกมลรัตน์อินทรทัศน์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ที่อยู่ภายใต้สถาบันวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ ในขณะที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาสนใจประเทศเรานะคะ แล้วก็เรียนรู้ภาษาของเราเรียนรู้วัฒนธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเรานะคะ แต่ในขณะที่คนไทยเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราเลยนะคะพอเราขาดการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกัน10ประเทศเนี่ยนั้นเราไม่เข้าใจกันนะคะคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจคนหนึ่งแล้วความแข็งแกร่งของประชาคมของบ้านเราที่ชื่อว่าอาเซียนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ ความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ หากว่าประเทศสมาชิกของแต่ละประเทศเนี่ยเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะเราเข้าใจในเอกลักษณ์ในวิถี ในความเป็นตัวตนของกันและกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่เรายอมรับกันได้ เราสามารถเข้าใจตรงกันได้ เราถือว่าการรู้เขารู้เรามองจุดดี มองจุดแข็งของกันและกัน ไม่แข่งแย่งกันไม่แย่งชิงกัน อันนี้นี่แหละ คือสิ่งที่เกิดจากฐานของความเข้าใจกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายังเข้าใจกันน้อยมาก เพราะนั้นจึงเป็นความสำคัญของชุดวิชานี้ที่ว่าทำไมสื่อที่จะสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจ ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศแต่ละประเทศนั้นมีความสำคัญนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องสื่อนะคะ สื่อเนี่ยโดยภาพรวมของของคำว่าสื่อหรือการสื่อสารเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคำว่า communication คำว่า communication เกิดมาจากคำว่า common common ว่าก็หมายความว่า ยิ่งสื่อสารกันเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเกิดความเข้าใจร่วมกันมากเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะคะยิ่งพูดกันก็ยิ่งเข้าใจกัน ยิ่งพูดกัน ยิ่งสื่อสารกันก็จะรักกันนะคะเพราะนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทัศนคติความรู้สึกหรือความคิดระหว่างกันก็จะดีขึ้นเราจะสังเกตนะคะว่า ถ้าเราได้พูดคุยได้สื่อสารกับเพื่อนของเราคนในครอบครัวของเรามากขึ้นเนี่ยความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นมากมากขึ้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความสำคัญของวิชานี้ก็คือถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนในภูมิภาคอาเซียนนี้มีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น แน่นอนอความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้น และที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ยังไม่เคยมีวิชานี้เลยนะคะ เพราะนั้นลองมาดูกันนะคะว่าความเข้าใจในเรื่องของสื่อและการสื่อสารเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องด้วยบริบทของการเปลี่ยนผ่านของสื่อใหม่หรือสื่อไอทีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีการ สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องข่าว เกี่ยวกับเรื่องสารคดี การท่องเที่ยว วิถีชีวิตต่างๆ เนี่ย ผ่านสื่อใหม่มากขึ้น ผ่านไอทีผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งแตกต่างกับที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเราเห็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเนี่ย มักจะเป็นเรื่องของออข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารธงชาติ ภาษาพื้นพื้น แต่ในเชิงลึกของวัฒนธรรมย่อยในเรื่องของบรรทัดฐานของแต่ละประเทศในเรื่องความเชื่อความอะไรต่างๆเนี่ยเรายังขาดการสื่อสารตรงนี้ไป ซึ่งทำให้อะไรคะซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจที่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลงรายละเอียดไม่ลุ่มลึกนะคะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจเพียงเล็กๆนะเพียงเล็กๆว่าเอาแหละประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิม ว้าวประเทศมุสลิมไม่ดีอย่างวุ้นอย่างนี้อะไร เราก็เข้าใจจริงๆ แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่เป็นเชิงลึกของแต่ละประเทศเนี่ยว่าเขามีวัฒนธรรมย่อย มีบรรทัดฐานมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกันที่ชัดเจนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีความรู้สึก มีทัศนคติที่ดีต่อกัน